ก็ถ้าเล่นก็เล่นพอประมาณนะมีสิบมีสิบเล่นหนึ่งบาทมีบาทเล่นเล่นห้าสิบตังค์นะผมไปผมจัดเบ็ดห้าสิบนะวันนี้เรามาที่เบ็ดหนักนะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน เรียบร้อยมาดิ ผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชม ทุกท่านกันด้วยนะผมนี่ครับผม คนดีคนเดิมหนุ่มนาเกลือคนหล่อคนนี้นั่นเองนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse ในค่าย PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะครับผมสล็อต PG แตกง่ายนะครับผมก็วันนี้เรามาที่ทุน 300 บาทก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe หนุ่มนาเกลือกันด้วย นะครับผม คำเตือนนะครับผมคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงไม่นะไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรนะรับคำแนะนำในการรับชมนะครับ ผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะผมเพื่อจะไม่พลาด คลิปใหม่ๆนะขายของขายของโอเคมาครับผมเรามาที่ทุนน้อยนะ ทุน 300 บาทขอฟาดไปสัก2,000แล้วก็เลิกเลยนะครับผมจริงๆได้สักพันหนึ่งก็พอใจนะผมก็แต่อย่างว่าแหละคนมันหิวตังค์ดูเศรษฐกิจทุยเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วย โอ้ โอ้พูดแล้วแบบพูดแล้วเศร้านะผมเศรษฐกิจช่วงนี้ก็ อย่าหักโหมในการเล่นเกินไปนะ ผมก็ถ้าเล่นก็เล่นพอประมาณนะมี 10 มี 10 เล่น 1 บาทมีบาทเล่นเล่น 50ตังค์นะผมไปผมจัดเบ็ด 50ไปนะวันนี้เรามาที่เบ็ดหนักนะผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน เรียบร้อย มาดิกูหมดตูด เต็ม เลิกครับผมกำไรสองร้อยนะ โอ้ยเกือบหมดตูดแล้วผมเหลือสิบบาทสุดท้าย โอ้เมื่อกี้แต่จริงไม่ควรเล่นอย่างนี้นะผมถ้ามาสักสามร้อยก็เล่นสักเบ็ดยี่สิบบาทสิบบาทก็พอนะผมเล่นเบ็ดฮะเอาเติมเลยครับผมเอาเว้ยค้างนะผมขออภัยนะเบ๊กเวนเรียบร้อยผมโอ้เกือบหมดตูดจาก 10 บาทสู่ 1,000 ไปกันต่อเดี๋ยวรออะไรครับผม ก็ขออภัยด้วยนะผมเมื่อกี้แม่งเกิดอาการค้างคอมค้างใครสนใจโดเนตก็โดเนตได้นะครับ ผมคอมไปครับผมไปต่อยาวช่วง อันนี้คือแนวเกมแนวประมาณอย่างนี้คือเกมเริ่มตึงนะผมคือมันมีสิทธิ์จ่ายแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จ่ายนะครับผม โดนไหมโดนไหมโดนแล้วโดนแล้วโน้อแล้วว่าโดนแล้วเพื่อนโดนแล้วขอเดือดเดือดขอเดือดเดือดเพื่อนขอเดือดเดือดขอเดือดเดือดขอเดือดเดือดเออเออเอาเอาเอาไม่อะเอออะไรเพื่อน มันจะลงส้มไม่ได้หรอทุกคนเอาเติมเลยกระปุกยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้อ่ะบ้านนี้เติมบ้านนี้เติมเลยกระผม โอ้โหสามร้อยผมวัดใจเบ็ดห้าสิบนะ โอ้โห แตกบุ้มบั้มซัมเบ้สมันเลยเกกงกิ้งเลยนะผมไปกันต่อเดี๋ยวรอไรโธ่ว่ามันไปต่อได้นะผม ก็ถ้าเล่นได้อย่างนี้แล้วควรรีบเลิกนะผมจะย้ำทุกๆคลิปนะผมแต่ผมก็ถามว่าผม อยากเลิกไหมก็อยากเลิกนะผมแต่คลิปมันสั้นเกินไปผมก็ กลัวคุณผู้ชมดูไม่ชูใจนะ ผมก็เลยไปต่อดีกว่านะ ฮ้ยโดนไหมโดนไหมไหมโดนอย่าหลอกอ้อะไรไหมก็ช่วงนี้อยู่บ้านรักษาสุขภาพมันด้วยนะผมโควิดนนาราลอกเสียราลอกห้าเอาบานี่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวป๋าผมห้าสิบบาทปัดเศษไหมบับเขาให้ป๋าผม เออไอ้โดนไม่โดนไหน โดนเลยครับเพื่อ ไม่หนูมันโดดไวอ่ะเนี่ย ได้ดอกนี้ผมเลิกนะ ถ้าได้ตัวแพงนะผมถ้าได้ตัวแพงเอ้ยเออเหลือผมยิปปี้ยิปปี้อาบานีนเต็มเต็มเต็มเลยครับผมโอ้ยแต่คุณสามร้อยเกือบหมดตูนนะผม โอ้ เดือดจัดเดือดจัดเลือดแบบนี้มันพรุงพรานซูเปอร์เมกาเวน เรียบร้อยผมเจ็ดพันเป๊ะๆไม่ต้องถามเลยว่าจะไปต่อหรือเปล่าอ๋อเงินที่ผมฝากไปเล่นเป็นเงินจริงๆ นะผมฉะนั้นผมอยากได้เงินนะ ไม่ใช่แบบโอ้เล่นทุนร้อยไปแสนไม่หมื่นอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะผม โอเค ก็ขอจบที่ 7,000 เลยละกันนะครับผม ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้หนุ่มนักเลียกันด้วยนะผม และเรื่องมกดิ่งติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอุ้ยได้ตั้งเจ็ดพัน